เรียนในส่วนของผู้สอน เป็นการจัดการห้องเรียนออนไลน์ในฐานะครูค่ะ การลงชื่อเข้าใช้ Classroom สามารถลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีดังต่อไปนี้นะคะ บัญชี Jesus for Education ซึ่งทางโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาสร้างขึ้น หากไม่ทราบข้อมูลของบัญชี Jesus for Education โปรดถามผู้ดูแลระบบของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานั้นๆ ค่ะ และสามารถเข้าในบัญชี Google ส่วนบุคคลที่เราสร้างไว้ได้ค่ะ ประเภทบัญชีที่ใช้จะกำหนดบทบาทที่มีในชั้นเรียน และยังกำหนดบุคคลที่สามารถแชร์ไฟล์ Google Drive ให้ได้ด้วย ถ้าพบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เช่น คุณไม่สามารถใช้ Classroom กับบัญชีนี้ได้ แสดงว่า คุณลงชื่อเข้าใช้ใน Classroom ด้วยบัญชี G Suite อื่น สิ่งที่ทำได้คือ ในเว็บเบราว์เซอร์ให้ออกจากระบบค่ะ แล้วลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งด้วยบัญชี Google ส่วนบุคคล หรือบัญชี g s u i t e for Education ค่ะ หากใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบจะแจ้งให้เพิ่มอีกบัญชีหนึ่งให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ส่วนบุคคล หรือบัญชี g s u i t e for Education เช่นกันค่ะ หากข้อความแสดงข้อผิดพลาด ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้เปิดใช้งาน Classroom แสดงว่าผู้ดูแลระบบยังไม่ได้เปิดคลาสรูมให้กับบัญชีของคุณค่ะ สิ่งที่ทำได้คือติดต่อผู้ดูแลระบบ ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานั้น เพื่อให้เปิดใช้งานคลาสรูมค่ะ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ เริ่มต้นโดยเข้าสู่ระบบ พิมพ์ URL โดยตรงเข้าไปที่ ในการเข้าใช้งานครั้งแรกนะคะ ระบบจะให้เลือกสถานะว่าเป็น student นักเรียน หรือ teacher ครูผู้สอน จากนั้นเริ่มขั้นตอนการสร้างห้องเรียนโดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ หลังจากที่เข้าสู่ระบบของ Google Classroom ในสถานะของครูผู้สอนแล้ว จะพบห้องเรียนหลักค่ะ จากนั้นทำการคลิกที่ปุ่มเครื่องหมายบวก อยู่ทางมุมขวาด้านบน เลือก Create Class ค่ะ เป็นการสร้างชั้นเรียน จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ชื่อคลาสเนมเป็นชื่อห้องเรียนหรือรายวิชา และเซกชันชั้นเรียนค่ะ โดยทาง Classroom จะให้เรากรอกรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับรายวิชาที่เราจะทำการสร้าง เสร็จแล้วจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Create ค่ะ เมื่อทำการกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว จะปรากฏหน้าต่างหลักของห้องเรียน โดยเครื่องมือหลักๆของการใช้งานในฐานะครูผู้สอนมีดังนี้ค่ะ ในส่วนแรกคือส่วนของสตรีม เป็นส่วนที่ไว้สำหรับแจ้งข่าวสาร สร้างเอกสารการบ้านให้กับนักเรียน และนักเรียนสามารถดูและโต้ตอบ หรืออภิปรายกับประกาศที่ผู้สอนโพสต์ได้ค่ะ ในส่วนที่2จะเป็นส่วนของ students นักเรียน เป็นส่วนที่ไว้สำหรับเพิ่มนักเรียน ให้สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนได้ค่ะ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าที่นี่มีรหัสชั้นเรียนแสดงไว้อยู่ ผู้สอนสามารถให้รหัสนี้กับนักเรียน เพื่อให้พวกเขาเข้าร่วมชั้นเรียนในวิชานี้ได้เช่นกัน รหัสของชั้นเรียน รายวิชาที่ถูกสร้างขึ้น ผู้เรียนสามารถใส่รหัส ทางคลาสรูมที่สร้างไว้ เข้ามาเรียนภายในรายวิชาเอง โดยที่ผู้สอนไม่จำเป็นจะต้องทำการเชิญผู้เรียนก็ได้ค่ะ และในส่วนนี้ผู้สอนสามารถเห็นรายชื่อนักเรียนภายในวิชาที่ถูกสร้างอีกด้วยนะคะ หรือผู้สอนสามารถส่งคำเชิญไปให้ผู้เรียนแต่ละคนโดยตรง โดยเลือก invite students สามารถนำอีเมลของผู้เรียน เชิญให้ผู้เรียนเข้ามาเรียนในรายวิชาของผู้สอนได้ค่ะ และในส่วนของ about เป็นส่วนไว้สำหรับแสดงเนื้อหารายละเอียดวิชา และโฟลเดอร์ชั้นเรียน ซึ่งจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ อยู่บน Google Drive ค่ะ เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บไฟล์ของนักเรียนในชั้นเรียนของผู้สอน สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆของรายวิชาได้ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิกที่ปุ่มเซฟเป็นการบันทึกค่ะ ในส่วนของแกลเลอรี่ผู้สอนสามารถเลือกทีมเพื่อความสวยงามน่าใช้ได้อีกด้วยนะคะ และให้เหมาะสมกับรายวิชานั้นๆ เมื่อคลิกได้รูปที่ต้องการแล้ว คลิกที่ปุ่ม select class team เครื่องมือใน Steam ของ Classroom นะคะ จะมี reuse post ผู้สอนสามารถใช้ประกาศ งานหรือคำถามจากชั้นเรียนที่มีอยู่ซ้ำได้ โดยโพสต์อีกครั้งในชั้นเรียนเดิม หรือคัดลอกไปยังชั้นเรียนอื่น ผู้สอนยังสามารถทำสำเนาไฟล์แนบ หรือเพิ่มไฟล์แนบใหม่ และแก้ไขโพสต์ได้ก่อนที่จะเผยแพร่ค่ะ ถัดมาเป็น create question ค่ะ ผู้สอนสามารถโพสต์คำถามแบบอัตนัย หรือ ปรนัย ได้ หลังจากโพสต์คำถามแล้ว ผู้สอนสามารถติดตามจำนวนนักเรียนที่ตอบคำถามในสตรีมชั้นเรียนได้ ผู้สอนยังสามารถร่างคำถามที่จะโพสต์ในภายหลัง และโพสต์คำถามถึงนักเรียนแต่ละคนได้ด้วยค่ะ หลังจากที่นักเรียนทำงานเสร็จแล้วและส่งเข้ามา ผู้สอนจะสามารถให้คะแนนและส่งงานคืนให้กับนักเรียนได้อีกด้วยค่ะ ถัดมาเป็น Create Assignment สร้างงานใน STEAM ชั้นเรียน และสามารถบันทึกฉบับร่างขนาดสร้าง แล้วมอบหมายงานนั้นได้ในวันอื่น หรือตั้งเวลาไว้ให้โพสต์ ในวันอื่นก็ได้นะคะ หลังจากที่นักเรียนทำงานเสร็จและส่งงานเข้ามาแล้ว ผู้สอนสามารถให้คะแนนและส่งงานคืนให้กับนักเรียนได้เช่นกันค่ะ ส่วนถัดมาเป็นการ create announcement ประกาศมีประโยชน์ในการแจ้งข้อมูล หรือแจ้งเตือนในสตรีม ของชั้นเรียนค่ะ ผู้สอนสามารถบันทึกฉบับร่างไว้โพสต์ภายหลัง และยังตั้งเวลาเผยแพร่ประกาศในวันหลังได้ด้วย นักเรียนทุกคน จะสามารถเพิ่มความคิดเห็นในประกาศได้ โดยแสดงขึ้นใต้ประกาศนั้น และผู้สอนยังควบคุมว่าจะให้ใครแสดงความคิดเห็นหรือตอบโพสต์ได้ด้วยค่ะ สามารถแบ่งปันหรือแชร์หน้าเว็บได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งจาก 2 วิธีนี้นะคะ วิธีแรกก็คือแชร์กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน เพื่อให้หน้าเว็บแสดงในเบราว์เซอร์ของนักเรียน และครูผู้สอนร่วมทุกคนที่ใช้งานอยู่ทันที และแบบที่ 2 คือแนบหน้าเว็บไปกับงานคำถาม หรือประกาศค่ะ ตัวอย่างการสร้างงานให้นักเรียนในห้องเรียนออนไลน์นะคะ คลิกสร้างงานค่ะ ป้อนชื่อและคำสั่งหรือโพสต์ประกาศ สามารถให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลก็ได้นะคะ แต่ค่าเริ่มต้นจะเป็นการโพสต์ไปยังนักเรียนทั้งหมดในชั้นนั้น เราสามารถกดเคลียร์ล้างทั้งหมดได้ และผู้สอนก็สามารถเลือกนักเรียนเพื่อจะส่งโพสต์ประกาศนั้นไปยังผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ค่ะ แต่ไม่สามารถโพสต์ถึงนักเรียนรายบุคคลได้ในกรณีที่มีมากกว่า 1 ชั้นนะคะ และไม่สามารถโพสต์ ให้กับนักเรียนมากกว่า 100 คนภายในครั้งเดียวค่ะ ผู้สอนจะเห็นจำนวนนักเรียนที่โพสต์ไปให้ในงานนั้น ในสตรีมของชั้นเรียน ถ้าต้องการดูชื่อของนักเรียน ให้คลิกจำนวนนักเรียนในงานค่ะ การใส่วันหรือเวลาที่ครบกำหนด เลือกวันที่ในปฏิทิน เพื่อกำหนดส่งงาน รือถ้าหากต้องการตั้งเวลาครบกำหนดด้วย ให้คลิกเวลาแล้วพิมพ์เวลาลงไปเลยค่ะ การเพิ่มหัวข้อในงาน ให้เลือกตรง no topic ค่ะ ไม่มีหัวข้อ ให้เราสามารถเลือก create topic เมื่อต้องการสร้างหัวข้อ แล้วป้อนชื่อหัวข้อหรือคลิกเลือกหัวข้อในรายการที่มีอยู่แล้วได้เลยค่ะ การเพิ่มสื่อประกอบงาน สามารถเพิ่มไฟล์แนบในงานได้ เช่น ไฟล์ Google Drive ลิงก์ หรือวิดีโอ YouTube ค่ะ ผู้สอนสามารถอัปโหลดไฟล์ ให้คลิกแนบ เลือกไฟล์ที่ต้องการจากคอมพิวเตอร์ แล้วคลิกอัปโหลด สามารถแนบรายการจาก Google Drive เช่น เอกสารหรือฟอร์ม ให้คลิกเลือกที่ Drive ค่ะ เลือกรายการต่างๆ แล้วคลิก Add เพื่อเพิ่มรายการค่ะ สามารถแนบวิดีโอ YouTube ให้คลิกที่ YouTube ค่ะ ที่วิดีโอ Search ในช่องของค้นหาวิดีโอ ให้ป้อนคีย์เวิร์ด แล้วคลิกค้นหา คลิกวิดีโอที่ต้องการ แล้วเลือก Add ค่ะ หรือต้องการแนบลิงก์วิดีโอ ให้คลิกที่แถบ URL กรอก URL แล้ว คลิก Add ค่ะ และสามารถแนบลิงก์ได้อีกด้วยนะคะ ให้คลิกที่ลิงก์กรอก URL ที่ต้องการ แล้วคลิก Add ค่ะ ถ้าต้องการลบไฟล์แนบ ให้คลิกนำออก ที่อยู่ติดกับไฟล์แนบค่ะ การกำหนดสถานะนักเรียนที่สามารถทำ กับไฟล์แนบได้นะคะ ให้คลิกลูกศรลงข้างไฟล์แนบนั้นเลยค่ะ แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้ค่ะ Student can view file นักเรียนสามารถดูไฟล์ได้ สามารถอ่านไฟล์ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะ Student can edit file นักเรียนแก้ไขไฟล์ได้ ทุกคนสามารถแชร์ไฟล์เดียวกัน และแก้ไขได้ค่ะ Make a copy for each student ทำสำเนาสำหรับนักเรียนแต่ละคน นักเรียนจะได้รับไฟล์สำเนาเป็นของตนเองที่สามารถแก้ไขได้ ชื่อนักเรียนจะปรากฏในชื่อเอกสารโดยอัตโนมัติ เมื่อนักเรียนส่งงาน ครูก็จะมองเห็นไฟล์ที่มีชื่อนักเรียนกำกับอยู่ด้วยค่ะ